เรามาพบกันอีกครั้งนะคะ ในสัปดาห์ที่ 3 ของรายวิชานี้ วันนี้อาจารย์จะมาในหัวข้อใหม่ก็คือในเรื่องของการตลาดเพื่อความยั่งยืนทำไมเราถึงต้องทำการตลาด การตลาดสำคัญยังไง แล้วการตลาดเพื่อความยั่งยืน เราต้องเรียนรู้อะไรบ้าง เรามาติดตามกันเลยค่ะ วันนี้เราจะมาเข้าสู่ชั่วโมงถามตอบของการตลาดเพื่อความยั่งยืนทำไม SE ต้องทำการตลาด เพราะการทำการตลาดเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับ SE ดังนั้น การตลาดจึงเปรียบเสมือนกุญแจดอกสำคัญ ที่จะขายเข้าสู่โลกกว้างของธุรกิจให้กับ SE เนื่องจากการตลาดทำหน้าที่ค้นหาโอกาสใหม่ ๆ ในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณค่า เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ คู่ค้า หรือสังคมในวงกว้าง แล้วการตลาดมีความสำคัญอย่างไรกับ SE การตลาดมีความสำคัญอย่างมากกับ SE เช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจทั่วไป เนื่องจากการตลาดเป็นนกลไกที่เชื่อมโยงลูกค้า หรือผู้บริโภค และสังคมในวงกว้าง เข้ากับธุรกิจหรือผู้ผลิต ดังนั้นหากไม่มีการตลาด ธุรกิจหรือผู้ผลิตก็จะไม่สามารถเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภค และไม่สามารถออกแบบสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ให้ตรงตามความต้องการ และออกสู่ตลาดเป้าหมาย ดังนั้น การทำการตลาดที่ได้ผลก็หมายถึงผลกำไรที่มากขึ้นของการประกอบการ สรุปแล้วการตลาดมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้าง บทบาทที่ 1 คือหน้าที่พื้นฐานที่สุดของการตลาด ก็คือการขายสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภค บทบาทที่ 2 การตลาดมีหน้าที่ในการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่มีคุณค่า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค บทบาทที่ 3 การตลาดมีหน้าที่ในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ผ่านสินค้าหรือบริการที่ดี และบทบาทที่ 4 การตลาดมีหน้าที่ค้นหาโอกาส ในการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ดี ให้กับผู้บริโภค แล้วอะไรที่เราต้องเรียนรู้ในหัวข้อการตลาดเพื่อความยั่งยืน หัวข้อหลักๆที่เราจะต้องเรียนรู้คือ 1. การทำการตลาดกับการสร้างตราสินค้าที่ผู้บริโภครัก 2. จุดเริ่มต้นของการตลาดที่ดี 3. การสื่อสารตราสินค้าให้โดดเด่น โดนใจผู้บริโภคยุคใหม่ 4. การวางแผนการตลาดเพื่อความยั่งยืน เมื่อเราพร้อมแล้ว เราก็มาเปิดสู่โลกของการตลาดเพื่อความยั่งยืนกันเลย